สำหรับใช้ที่บ้านมาใหม่หนึ่งเครื่องนะคะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูพร้อมๆกันนะคะ ว่าเจ้าเครื่องนี้หน้าตาเป็นอย่างไร นี่นะคะ เป็นตัวนี้จริงๆแล้วแกะกล่องลองใช้ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะ แต่ว่า มาอัดคลิป ก็เลยเดี๋ยวจะ มาทำเป็นแกะกล่องให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกัน โอเคค่ะ อันนี้นะคะเป็นเครื่องชงกาแฟจาก Nespresso นะคะ Essenza Mini นะคะตัวนี้เขาก็มากับกล่องแบบนี้ มี ตัวเครื่องนะคะเขาก็จะเป็นสีขาว เล็กๆน่ารักแบบนี้นะ น่ารักแล้วก็แบบเอาไว้แต่งบ้งแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยดูแบบมินิมอลสุดๆเลยนะคะวางมุมไหนก็แบบน่ารักมาก สำหรับเครื่องชงกาแฟเครื่องนี้นะคะทุกคนเขาเอาไว้ชงกับ พวกแคปซูลกาแฟเป็นแคปซูลแบบนี้ก็คือใช้ง่ายมากใช้ง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วแบบแค่เปิดเครื่องใช่ไหมแล้วก็เอาอันเนี้ยหยอดลงไปนะคะแล้วก็ปิดปุ๊บ แล้วก็กดปุ่มปุ๊บแค่นี้เสร็จปุ๊บได้กาแฟเลยคือง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วจ้า แล้วคือพวกสูตรกาแฟพวกนี้นะคะเขามีเยอะมากมีหลายสูตรแบบมีเยอะมากเห็นไหมนี่นี่แกะใช้เวลาเยอะด้วยนะคะ เขาทำออกมาง่ายแล้วก็อร่อยเหมือนการที่เราแบบไปร้านเลยอะซึ่งพวกสูตรกาแฟทั้งหลายทั้งแหล่ที่มีเยอะแยะมากมาย จริงๆแล้วเขามีเยอะกว่านี้อีกนะทุกคนกาแฟพวกนี้นะคะเขาจะต่างกันที่แบบกลิ่นความเข้ม รสชาติ อะไรต่างๆนะคะ ซึ่งสามารถเอาไปทำต่อได้อีกแบบหลายเมนูมากเลยอ่ะก็ใครที่แบบเป็นคอกาแฟชอบกินกาแฟแบบ หลากหลายอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็อยากทำเองง่าย ๆ คือเครื่องนี้นึกว่าดีมากเลยนะ ซึ่งตัวแคปซูลกาแฟของตัวนี้นะคะ จากที่แบบว่าได้ศึกษาได้อ่านมาอะไรอย่างเงี้ย ตัวกาแฟตัวนี้นะคะ เขาทำมาจากอลูมิเนียมนะทุกคน ซึ่งการที่ถ้วยของเขาทำมาจากอลูมิเนียมเนี่ยมันดียังไงนะคะ ก็คือการที่มันเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะคะ เขาสามารถแบบเก็บกลิ่นรสชาติ ความหอมเอาไว้นะคะ ให้แบบสดใหม่ทุกแคปซูลนะคะ ซึ่งถ้าทุกคนเอาไปเปรียบเทียบกับพวกกาแฟชงสำเร็จรูปนะคะ ที่เป็นผงที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบชงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาก่อนที่เราจะใช้อะเราต้องมีการแบบเปิดถุงหรือว่าเปิดขวดใช่ไหมคะ ซึ่งเวลาเราเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีอากาศเข้าไปอะไรแบบนี้นะทำให้แบบแก้วแรกๆอะ่ะมันจะอร่อย แต่พอแก้วหลังๆอะ่ะมันเริ่มมีอากาศเข้าไปแล้วนะคะ กาแฟพวกความหอมอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่สดใหม่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไป คือพอเขาเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะ เวลาเราชงกาแฟเนี่ยเราชงแบบเป็นแก้วต่อแก้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ความแบบสดใหม่ความหอมแล้วก็รสชาติอร่อยแบบทุกแคปซูลเลย เครื่องนี้นะคะเขาสามารถทำกาแฟได้ 2 แบบนะคะก็คือแบบเอสเปรสโซ่นะคะน้ำเนี่ยก็จะอยู่ที่40มิลลิลิตรมันก็จะออกมาเป็นช็อตนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไปชงเป็นเมนูอื่น ๆได้นะคะ อีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบ ลุงโก้นะคะคือแบบ 110มิลลิลิตรน้ำก็จะออกมาเยอะกว่านิดนึงนะสำหรับวิธีใช้นะคะก็แค่เอาน้องเขาไปเสียบปลั๊กนะคะ แล้วก็เอาน้ำเนี่ยใส่ตรงช่องตรงนี้นะคะตรงนี้คือที่ใส่น้ำของเขานะคะ ก็เปิดออกมาแล้วก็ใส่น้ำได้เลย โดยที่น้ำที่เราใส่ไปตรงนี้นะคะ ไม่ต้องต้มอะไรเลยนะทุกคนเป็นน้ำเปล่า รมดาเลยนะคะ เพราะเดี๋ยวเครื่องเขาจะต้มน้ำให้เองแล้วก็เร็วมากด้วยนะ ต่อไปนะคะวิธีเปิดเครื่องก็คือกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะคะ ใน2ปุ่มนี้คือกดได้ทั้ง2ปุ่มเลยนะคะเป็นการเปิดเครื่อง ซึ่งไฟวงนี้นะคะที่เขากระพริบเนี่ยเขาจะกระพริบประมาณ 25 วินาทีนะคะ คือในระหว่างที่เรากระพริบเนี่ย เหมือนเป็นการที่เขาแบบต้มน้ำอยู่เตรียมเครื่องอะไรต่างๆนะคะ ก็พอไฟหยุดกระพริบเมื่อไหร่นะคะแปลว่าเขาต้มน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะคะ วิธีใช้เครื่องกาแฟนะคะ ก็ง่ายมากๆเลย แค่เลือกแคปซูลกาแฟที่เราชอบนะคะ 1 สูตร เปิดเครื่องตรงนี้นะคะ แล้วก็ใส่แคปซูลกาแฟลงไปแบบนี้ แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ปิด อันนี้ไปนะคะปึ๊บแล้วจากนั้นนะคะถ้าเราจะเลือกเอสเปรสโซ่ก็เลือกแก้วเล็กนะคะ ถ้าเราจะเลือกลุงโก้นะคะ ก็เลือกแก้วใหญ่แบบนี้นะคะ แค่นี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมาก ๆเลยทุกคน มาดูอีกกล่องหนึ่งกันนะทุกคนตัวนี้นะ เป็นเครื่องทำฟองนมที่ทำง่ายมากทุกคนอันนี้เขาเป็นเครื่องทำฟองนมของ Nespresso เหมือนกันนะคะเชือกของเขาน่าจะอ่านว่า e r o x i n o 3 หรือเปล่า นี่เครื่องนี้คือใช้ง่ายมาก มีแค่ปุ่มเดียวนะคะ กดแบบปุ่มเดียวก็คือได้เลยนุ้ยชอบเครื่องตัวนี้มากนะคะ คือแบบเขาสีสวยมาก เป็นออกเป็นสีครีมๆนะคะ วางแต่งบ้านก็ได้สวยแบบว่าไม่เป็นภาระแก่สายตาทุกคน ถ้าเกิดวางคู่กันเนี่ยเป็นไงดูดีไหม ือดีมากน่ารักแบบมินิมอลสุดๆเลยนะคะ แล้วตัวนี้เนี่ยเขาสามารถทำฟองนมได้ทั้งกาแฟร้อนแล้วก็กาแฟเย็นนะคะ โดยที่มีแค่ปุ่มเดียวเนี่ยแหละก็คือทำง่ายมากๆถ้า ายจะททาฟองนมเป็นฟองนมร้อนนะคะ แค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะคะ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีไฟสีแดงขึ้นพอไฟสีแดงขึ้นปุ๊บเครื่องก็คือทำงานแล้วนะคะ จากนั้นเนี่ยก็รอเลยนะคะ แค่รออย่างเดียวให้เขาปั่นฟองนมให้เสร็จนะคะ ก็ได้ฟองนมร้อน ส่วนถ้าใครจะทำฟองนมของกาแฟเย็นนะคะ กดปุ่มนี้นะคะค้างไว้ 2 วินาทีนะคะ มันจะมีไฟสีฟ้าขึ้น พอไฟสีฟ้าขึ้นนะคะ แปลว่าเครื่องเนี่ยกำลังทำฟองนมแบบเย็นให้เราแล้วนะคะ จากนั้นก็แค่รออย่างเดียวเลยนะเป็นอะไรที่ใช้ ง่ายสุดๆ เหมาะแก่การทำเป็นโฮมคาเฟ่ของเราในวันนี้นะคะ